ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน JSTP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ใหญ่ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง จำเป็นต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็ก ๆ เลยนะครับ เพื่อให้พวกเขาซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ได้เติบโต และงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงพร้อมจะนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับ สวทช ได้ริเริ่มโครงการ JSTP หรือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 เพื่อเฟ้นหาเยาวชน ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบ่มเพาะ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ อาทิค่ายวิทยาศาสตร์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการฝึกทักษะวิจัย โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยดูแลและเป็นต้นแบบเพื่อให้พวกเขาก้าวสู่ เส้นทางการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศต่อไปในอนาคต โครงการ JSTP จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ายเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน เพื่อนำมาบ่มเพาะเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศ 10-15 คนต่อปี โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/jstp และ www.jstp.org พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยสวทช ฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000